สวัสดีครับพ่อสโตนโตไปด้วยกัน Family Journey นะครับคลิปนี้ครับจะมารีวิวประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำชิ้นหนึ่งครับเลนส์ตัวนี้นะครับ Sigma 85 min f 1.4นะครับเลนส์ตัวนี้ออกมาประมาณ 1-2 ปีแล้วนะครับแต่ว่า พอสโตนเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสซื้อมาใช้งานนะครับ เอาไปถ่ายรูปลูกนะครับ เอาไปถ่ายรูปบุคคล ถ่ายรูปครอบครัวเนี่ยถ่ายออกมาแล้วมันสวยครับ ก็รู้สึกว่าเออ น่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ ระยะ 85 เนี่ยก็เป็นระยะที่ยอดนิยมฮะในการเอามาถ่ายภาพบุคคลถ่ายพอร์เทรตอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ครับได้ f 1.4ก็คือเราสามารถถ่ายที่แสงน้อยได้ดี แล้วก็ สามารถจะละลายฉากหลังได้แบบเยอะมากๆนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อซิกมานะครับวันนี้ที่มารีวิว คุณพ่อเนี่ยตั้งแต่ทำช่องโตไปด้วยกันมาเนี่ยก็ใช้กล้องโซนี่มาตลอดเพราะว่าเขาเป็นยี่ห้อแรกๆอ่ะที่มีระบบ real time IF นะครับก็คือจับตาโฟกัสที่ตาเลยมาทำให้การถ่ายภาพเด็ก ถ่ายภาพสัตว์ถ่ายภาพลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ มาพูดถึงเลนส์ตัวนี้ที่มันเป็นซิกมาเนี่ยก็เพราะว่า ไอ้เจ้าระยะ 85 ของ Sony นะครับ ถ้าจะเอา f 1.4เนี่ย มันก็จะเป็น 85 1.4 GM นะครับ ราคาจะอยู่ประมาณ ตอนนี้น่าจะสัก 50,000 60,000นะครับ แต่คือซิกมาเนี่ย เขาเพิ่งออกเลนส์ตัวนี้มาประมาณปีกว่าเนี่ยก็ได้ f 1.4เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ย ถูกกว่าเยอะนะครับ ตอนนี้น่าจะประมาณ 3 0,000กว่านะครับ เออประหยัดไปเยอะนะครับ ช่วงนี้ก็มีลูก 2 คนแล้วนะครับ ก็อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับ แต่ว่าที่เลือกซิกมาก็เพราะว่าถึงแม้จะราคาถูกกว่าก็ต้องเยอะนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพเนี่ยจะแบบด้อยลงไปเยอะขนาดนั้นนะครับ ก็ไม่ไม่ได้ต่างกับเลนส์ของค่ายมากนะครับ แล้วหลายอย่างเนี่ยดีกว่าซะด้วยซ้ำไป เพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่ออกมาทีหลังนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับที่คุณพ่อจะมา ให้ดูกันเนี่ยก็คือภาพที่ได้จากเลนตรงนี้ก็เลยดีกว่านะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาลูกๆ แล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวกันที่พัทยานะครับ พักกันที่โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 นะครับ วันนี้จะประกบคู่กับ A7 Mark IV นะครับวันนี้จะเอากล้องตัวนี้ไปนะครับทดสอบเลนตัวนี้ครับ ทั้งภาพและวิดีโอนะครับ มาดูว่าคุณภาพดีไหมภาพสวยไหมสมราคาไหมไปครับ เลนส์ซิกมา85 mm DG DNF 1.4 นะครับ เป็นอีกหนึ่งเลนส์ที่จะติดกระเป๋าไว้เวลาไปเที่ยวกับลูกนะครับ เพราะว่าดูจากวันนี้ที่แบบถ่ายทั้งภาพถ่ายวิดีโอออกมานะครับ ได้ภาพที่แบบตัวแบบเนี่ยโดดออกมาจากฉากหลังนะครับ แล้วก็ตอนแรกที่กังวลเรื่องของ ระบบการโฟกัสวิดีโอนะครับว่ามันจะแบบทำงานได้สมูทไหมนะครับคือ Sigma เป็นเลนส์นอกค่ายนะครับพอโซนจะกังวลว่าเมื่อเอาเลนส์นอกค่ายมาใช้กับกล้องนะครับโซนี่เนี่ยเออมันจะทำงานร่วมกันได้อย่างดีไหมปรากฏว่าทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับก็ใช้งานได้อย่างสมูทเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้มารีวิวตัวเลนส์ละเอียดมากนะครับ อย่างที่บอกว่ามันเป็นเลนส์ที่ ออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็มียูทูบเบอร์หลายๆ คนนะครับเขาก็จะรีวิวไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจพวกสเปคข้อมูลในรายละเอียดเนี่ยดูคลิปกันอื่นได้นะครับ ก็เซิร์ชได้เลยว่ารีวิวซิกมานะครับ 85 1.4 ก็ได้นะครับ แล้วก็ลองไปหาดูนะครับ ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้นะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้วิดีโอนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ